จัดงาน How DC e x p i e 2023เผยเทรนนวัตกรรมการให้บริการลูกค้าในอนาคต บริษัท Cloudy Telecom จำกัดผู้นำด้านการพัฒนาระบบ และบริการแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวแบบบูรณาการรวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้าน CX หรือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเมืองไทย จัดงาน Cloud DCX เปีย2023 งานสัมมนาที่รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำนักพัฒนาสเอกและแบรนด์ต่างๆ ไว้ในที่เดียวพร้อมเผยเทรนด์และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างความเข้าใจในความต้องการของตลาด ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านอกจากนี้ทางดียังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โซลูชันนวัตกรรม และบริการขั้นสูงเช่น ระบบการสื่อสารด้วยเสียงโซลูชัน CRM Cloud าวด์และ AI Bot แพลตฟอร์มการสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์และวิดีโอ CX แพลตฟอร์มบริการลูกค้า การแปลภาษาผ่านวิดีโอคอลแบบเรียลไทม์อีกด้วย Uh, Cloudy is a CX consulting organization. We are driving uh, transformation across CX in Thailand. Uh, our products are spread across, uh, you know, communication and collaboration We bring in uh, CRM products, uh, chatbots for automation across customer experiences, customer service delivery. Uh, we enable uh, the kind of uh, people or the kind of organization that we target. Any organization which is uh, focused on delivering exceptional customer service, customer experience, and is committed to provide uh, greater experiences to their end customer. That will be our uh, end customer that Cloudy will be engaging. So our strength lies in our people and products. We, our people are certified. We have a great talent pool of people certified on various technologies, platform across the customer experience domain. Uh, we also have garnered a great set of products to enable and empower businesses in Thailand. We are partners to uh, a lot of CX platforms, one of some of the best CX platforms in the world. We are partners to Freshwork, Zendesk, Zoho, Talisma, Drood, Yellow. And with these products, we are enabling uh, automation and digital empowerment for businesses in Thailand. Oh yes, uh, we are available across channels, so we can be reached uh, via our website, line, Facebook, Instagram. Uh, so please feel free to reach out to us. Uh, we are there to help you and automate your customer experiences.